สัมพุทธัสสงรูปังมัจจานังเจรติ นามโคตังนัจเจรติตินาบัดีจะได้รับทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุตถาพอเป็นเครื่องประกับประคองสลองศรัทธา เรื่อนกุศลบุญญราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมเพียงกันนักจารพนสถานวัดตุ้งเกษมแห่งนี้ พอสมควรแก่เวลาสืบไป ด้วยว่าวันนี้ได้ปารบงานตาพนกิจมคุณยายทิพย์ผลขาที่ได้จากลูกหลานสามีบุตรธิดา ญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับ ในเบื้องต้นก็ให้สั้นสาธุชนทุกท่านไม่ต้องระนมมือ วันนี้ก็ต้องขอแสดงความอะไรต่อการจากไปของคุณยายและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผลเผา โดยเฉพาะกับท่านพระครูเขมพัฒนาพรซึ่งเป็นบุตรชาย ที่ได้สูญเสียบุคคลนันเป็นที่รักและก็วันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้รับความเมตตาจาก ท่านอาจารย์พระมหาบุญเองปัญญาสิริ เจ้าหน้าเบอร์สิริธรได้เดินทางมาเป็นประมุขประธานในฝ่ายสงฆ์และก็ท่านสจมงคลสุขสุข สจเขตสองที่บุญสิรินทร์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอิสระสมชัย ซึ่งท่านติดภารกิจทางกรุงเทพได้รับมอบหมายมาก็ถือว่าท่านได้เป็นผู้แทนในดวงใจของญาติโยมสาธุชนถึงแม้ว่าจะมีภารกิจมากมายในช่วงระยะนี้ แต่ก็ยังเสียสละเวลามาเป็นประธานให้ในวันนี้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้คณะเจ้าภาพโดยคุณพ่อเทน ผู้เป็นสามี แล้วก็ลูกๆ ได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รัก และลาลบการสูญเสียเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์จากญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทรงสการ ก็เลยได้มีการนิมนต์ให้ แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อญาติโยมสาธุชนที่ได้มาส่งสัญญาณร่างอะไรวิญญาณที่ปราศจากประโยชน์ หาประโยชน์ไม่ได้แล้วนี้จะได้นำไปประยุกต์ให้ในชีวิตประจำวัน โดยเมื่อคุณแม่หรือคุณยายได้ได้จากไปบรรดาลูกๆก็ได้พากันบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระมาสวดพระวิธรรม เป็นประจำมีมนต์พระมาถวายพระทหารเท้าเพนเป็นประจำนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นญาติพี่น้องจะพึงกระทำการสูญเสียนี้ไม่มีใครอยากจะพบอยากจะเจอ เป็นสิ่งที่เราทุกคนทุกท่านไม่ปรารถนา แต่ก็ไม่มีใครที่อยากหลีกหนีหนีพ้นจากความสูญเสียไปได้ องค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พวกเรามีความรักลากเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ย่อมจะมีการรักลากจะรักลากกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ หรือจะรักลากกันเมื่อหมดอายุไขก็เแล้วแต่เป็นความรักลากท่านจึงบอกว่าเราจะรักลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่เจริญใจเป็นธรรมดา เพราะความพลาดพลาดเนี่ยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจเกิดขึ้น อย่างวันนี้ที่คุณยายทีทได้พัดพลากจากสามีจากบุตรธิดาไป ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราก็มีสติ อย่างวันนี้ท่านพระครูโดยเฉพาะท่านพระครู เอกนอพัฒนาพรก็มีสติพาคุณพ่อพาญาติพี่น้องได้มาเป็นบุญกุศลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรไปทำคุณแม่ทิพย์ คุณยายทิพย์นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญแต่บุคคลที่มีบุญนั้นก็หมายความว่า ท่านยอมสละ สละบุตรชายให้ออกมาบวชในพระศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมสาธุชนถือว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งแหละที่มีจิตใจที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนา ถ้ามีไม่มีศรัทธาที่ตั้งมั่น บุตรชายก็คงจะไม่ได้อยู่จนกระทั่งเป็นเจ้าพระตำมจนกระทั่งได้เป็นพระครูสัญญบัตรเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่ โดยเฉพาะลูกชายเนี่ย เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะเฝ้าห่วง ทำไมถึงบอกว่าพ่อแม่เฝ้าห่วง ก็เนื่องจากว่าเป็นบุคคลผู้ที่จะได้สืบสกุล อันนี้คือตามความเชื่อครั้งโบราณตรมพุทธการก็เหมือนกัน เวลาลูก มีศรัทธาอยากจะออกบวชไปขอพ่อขอแม่ออกบวชนี่ยากยากแสนจะยากอย่างเช่นที่เราได้ยิน ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระสาวกทั้งหลายทั้งปวง อย่างเช่นหลวงพ่อพระรัตบาลเทระความจะปวดได้เนี่ยอดข้าวประท้วง อดข้าวประท้วงพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมอนุญาตแล้วก็พระเถระหลายๆลูกก็เป็นลักษณะแบบนั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันกับในอดีตการในอดีตการเขาอาจจะบอกว่าลูกชายนั้นเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัว แต่ในในปัจจุบันนี้ก็บอกว่าลูกชาย เป็นกำลังหลักเป็นเสาหลักของครอบครัว ที่บอกว่าในสมัยก่อนเป็นหน้าเป็นตาก็เนื่องจากว่า ถ้าบ้านไหนมีลูกชายแล้ว จะไม่มีใครดูหมิ่นดูถูกตระกูลนั้นๆอันนั้นคือครั้งโบราณจะเชื่อกันอย่างนั้น ยิ่งความเชื่อของคนจีนและยิ่ง ให้ความสำคัญกับลูกชายมากถ้าบ้านไหนมีลูกชาย แต่ประคบประงม เหมือนกับไข่ในหิน แต่ถ้าลูกเต๋านี่ก็จะใช้สารวัรจะใช้ อันนั้นคือธรรมเนียมของชาวจีนเขาจะถือแบบนั้นในครั้งโบราณก็คือลูกชายจะเป็นผู้ที่รักษาทรัพย์มรดกของพ่อของแม่ พ่อแม่สร้างหลักปักฐานไว้ ในทรัพย์มากมายก็จะลูกชายเป็นผู้สืบสกุลถ้า รูปใจออกมาหมดแล้วไม่มีใครสืบสกุลก็ซ้ำนั้นก็จะตกเป็นของส่วนรวมก็คือตกเป็นของแผ่นดินไป แต่ในยุคปัจจุบันนี้ ลูกชายนั้นเป็นเสาหลักแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเสาหลักได้หรือเปล่าแต่ก็หมายความว่าพ่อแม่อนุญาตให้บวชได้อนุญาตให้บวชได้ อาจจะเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันหรือเดือนหรือว่าทั้งสามหนึ่ง แต่หลังจากภาษาหนึ่งผ่านไปแล้วเที่ยวเ่าวัดเลยเขาไปออกนอกนั่งที่ไหนเป็นว่าเที่ยวเ่าเมื่อไรมองซื้อเปิดบ้ารงใจยผู้ใหญ่ที่็มว่าควรอาจารย์ก็พูดเองมาดูเลยควนนั้งเดี๋ยวจะบอกแค่เองเปิดบ้าเมื่อไรได้ซื้อเปิดบ้าเพราะอะไรเพราะต้องการให้ไป เป็นทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกที่เป็นบวชนานเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมอันนี้ก็การบวชแต่ว่าคุณแม่ทิพย์เนี่ย ท่านสละลูกชายให้ออกบวชาวายลูกชายไว้ในพระศาสนาถวายลูกชายไว้กับพระพุทธเจ้า ให้พระครูเขมพัฒนาพร ท่านได้บำเพ็ญสมณจิตบำเพ็ญสมณธรรม ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวที่มีพระลูกชายได้บวชมาจนกระทั่งได้มีตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าพระตำบลแล้วก็ยังได้รับพระราชทานตำณหน่งศักดิ์ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัวก็คือได้เป็นพระครูสัญญาบัตรอันนี้มีสิ่งเหล่านี้ เป็นแค่การยกย่องท่านก็พอได้มาท่านก็ไม่ได้ติดไม่ได้เออได้อะไร แต่ว่ามันเมื่อ เจ้าคณะผู้ปกครอง อย่างเช่นท่านเจ้าพระเภอได้เห็นความสามารถที่จะพอดูแลวัดในเขตปกครองได้ท่านก็ให้ช่วยกันนะในตามงเป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อเป็นเจ้าคณะตำบลแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปเรื่อยๆได้เห็นว่าเออเนี่ยท่านพระครูเนี่ยมีความสามารถ มีความเอาใจใส่งานการคณะก็เลยได้ ขอพระราชทานสมณศักดิ์ให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของ คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูล นอกจากเป็นเขตเป็นศัศรีของกองตะกูลแล้วก็ยังเป็นเขตเป็นศัศรีของวัด เป็นเขตเป็นศัศรีของชุมชนของพวกเรา อย่าลืมว่าหลายๆวัดหลายๆชุมชนไม่ใช่ว่าจะมีพระเถระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์มามาอยู่มาครองแบบเหมือนกับวัดเราก็หายากเพราะฉะนั้นก็จะถือได้ว่าคุณแม่ทิพย์เนี่ย ท่านเป็นผู้มีบุญที่ได้ มีลูกชายแล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่ในพระศาสนาแล้วก็มาบวชจนกระทั่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็คงจะไม่ต้องพัฒนาถึงคุณงามความดีอย่างอื่นที่จะทำให้เป็นการยกย่องยกยอคุณแม่เพราะความเป็นแม่ลูกทุกคนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ หรือว่าสำคัญ เหมือนกันหมด ยิ่งลูกชายที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ย ยิ่งเป็นห่วง ทำไมจะบอกว่ายิ่งเป็นห่วงอันที่จริงลูกหลานที่อยู่ข้างนอก ซึ่งเป็นสถานที่รถอซึ่งเป็นที่ที่อันตราย ซึ่งเป็นที่อันตรายน่าจะเป็นห่วงมาก แต่ว่าผู้อยู่ในวัดเนี่ย ท่านจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเป็นห่วงเป็นพิเศษไม่เชื่อก็ถามตัวญาติโยมเองถามตัวจะฟ้องอะไรไม่ออก เวลาลูกเขาบวชพ่อต้องบวชโดนทุกคนหรอกบวชเจ็ดมือแค่นั้นเขาว่าตุ้มมือเองบวชไม่ออกนั่งยืนแต่ว่าลูกซื้อเกิดซื้อนั่งนอนลูกซื้อเกิดซื้อนั่งลูกนี่คือความเป็นห่วงหัวอกหัวใจของคุณแม่ ที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้น เมื่อท่านรับรู้อยู่วัดท่านก็เป็นห่วง เพราะอะไรเพราะอยู่ห่างไกลอยู่ห่างไกลถึงไม่ได้ไปได้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทุกวันมันก็เป็นห่วง ซึ่งถ้าจะเทียบกับลูกหลานของเราที่อยู่ข้างนอกเต่ามากกันดีเพราะเราไต้แดนไปแดนมากอาจจะไม่ห่วงเท่าผู้อยู่วัด อันนี้คือหัวองของคุณคุณแม่ เพราะฉะนั้นจึงจึงกล่าวได้ว่า คุณแม่คุณยายที่เป็นผู้ที่มีบุญเมื่อลูกมาอยู่ในวัดท่านก็องเป็นบุญกุศลตามโอกาสตามวาระเป็นประจำไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นจะไม่กล่าวปรนนาถึง คุณงามความดีของคุณยายมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เรามาส่งสการคุณยาย ก็น้องนำเอาคุณยายนั่นแหละ มาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา มาเป็นกติเตือนใจของเราสมามภาพได้ยกภาษิตว่า รูปัง มัจจานังจีรติ นามโคตัง นักจีรติ แปลใจความเป็นภาษาไทยพอเข้าใจได้ง่ายว่า อันวัวควายตายแล้วเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาคู่เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายแล้วเหลือ ชั่วและดี บรรดามีประดับไว้ในโลกาอันนี้ดูสิ่งที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเพื่อ เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของญาติของโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนเกิดมา หลายคนก็บอกว่าเกิดมาแล้วเพื่อจะกอบจะโคยจะกรรมเอา เราจะเห็นว่า เด็กที่เกิดมาใหม่ๆล้วนแล้วแต่กรรมมือกรรมมือมากทั้งนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้าจะมากอบข้าจะมาโกยข้าจะมากรรมเอา เอาทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เป็นดังนั้นเป็นดังที่ตัวเองตามเอาทุกอย่างพอเกิดขึ้นมาแล้วมีหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานมาก็ล้วนแล้วแต่กอบโกยเอาทั้งนั้นไม่ว่าใครยิ่งในยุคสมัยทุกวันนี้มือไผ่เง่าเศร้าใดเศร้าเอาหรือว่ามือไผ่ยาวสาวได้สาวเอา แล้วถ้าผู้ใดติกอบติโกยนะแต่เวลาทิพที่จะจากกันไปแล้ว แบบคุณแม่ทิพเนี่ยเวลาไปไม่มีใครตามเลยเดเพื่อนั่นนั่นก็หมายความว่าจะกอบจะโกยจะ ดิ้นรนขนขวายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชุมชน ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลก ให้เขาได้แย่งจริงกันต่อไป ให้คนอื่นได้แย่งจริงต่อไป ที่เราเรียกว่าสมบัติปัจจันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของส่วนรวมล้วนแล้วแต่เป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติปัจจันชไม่มีใครที่จะถือไปได้ บ้าน หลังใหญ่โตที่พากันสร้าง สร้างไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่ ไม่ได้ใช้ ก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานยากกันแล้วบาทเขาคือผมนี่เขาเนี่ยจะนอกปูเลยหน่อยเมื่อเลยลายคือผมนี่เราว่าตีกันมาเนี่ยตี่น้องพ้องเจ้าตกันตากันคือต้มบัติปัสตะวะมันเป็นลักษณะแบบนั้นคือกอบโกย แก่งแย่งจริงเอาใครได้ใครฉลาดมากก็ได้มากใครฉลาดน้อยคือยอมก็ได้น้อยฉลาดฉลาดร้ายได้ร้ายได้ไหนบ้านเท่าคือสิบปีท่านท่านห่วงยานน้อยได้เนาะนี่บอกท่านห่วงยานไปแดงไทยแดงหน้ามันงานได้นะ เออปีนี้รับห่วงดูตามประเทศปีหนามากรับห่วงมันเป็นคือขอบประเทศ นอกคือถือว่ามีว่าตะมากไปเห็นคนทั้งคืนมากนะนะคือต่างคนต่างจะมาปอกมาโกยเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง สุดท้ายเป็นยังไงแบบคุณแม่คุณแม่ที่มาแต่ตัวไปแต่ตัวไม่มีใครเอาอะไรไปได้ สิ่งที่เอาไปได้ก็คือคนงามคนดีท่านถึงสอนวันนี้ คุณยายที่เป็นท่านสอนเราท่านสอนว่าเลยเนี่ย สุดท้ายเร้ก็เป็นแบบนี้ทั้งหมด พราะฉะนั้นหน้ยโยมตาทุกคนทั้งหลัง นอกจากเราจะได้พิจารณา ในส่วนนี้แล้วท่านยังสอนในหลักในปัจจิโมว่า ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทิ่สุด หรือว่าตรัสสอนพุทธบริษัทในขณะที่พระองค์เสด็จปฏิพานว่าหันตถานิพิกเว อามันตยาวิโภ วยธตามาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทหังดูก่อนท่านผู้เห็นไทยในสงสารเราขอเตือนพวกท่านว่าทำทั้งหลายหรือว่าสังๆทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงยังความประมาทให้ถึงพร้อม หรือให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท อย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในบุญกุศล ประมาทในชีวิตก็บอกจะอาจจะบอกว่าเนี่ยเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่น เรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ไปนะวัยหรอกโมไปง่ายหรอกอายุตึงเด็กหากว่าพบว่าสิบขวบเนี่ยโมไปง่ายเยสิวาเลยเกิดเมื่อนี่ตายเมื่อนี่กีหมีเลย พอกำลังน่ารักน่าการกำลังคลานกำลังตั้งไข่ตายตงนที่บนพื้นกำลังที่ตามเนื้อตามโตกำลังมีความเจริญในหน้าที่การงาน อายุยี่สิบกว่าก็ตายในอึดนะพอลึดมีหลายเป็นการเป็นอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าดูสอนว่าอย่าประมาท ความตายเนี่ยมันเหมือนกับ หมาไล่เนื้อ ถ้ามันวิ่งทัน มันก็ตัดทุงออกเลย มันก็กระโดดงับเนื้อที่มันไล่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาทในการดำเนินชีวิตยังสิวาจะของหลอกถามแต่ขึ้นงูนี้เออเข้าไริมีเก่าชีวิตทุกแนวเออ ความตายคือตายที่อยู่ที่ตนถ้างูมันลอกข้ามงูลอกข้ามก็คือ การต่ออายุ อย่างที่ผมจะเห็นงูมันลอกข้ามนั่นเป็นการต่ออายุ แต่ว่าคนลอกข้ามอะไรเนี่ยตายแล้วตายเลย เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดี สิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้เรารีบเราทำ เรารีบเราทำเราเร่งขนขวาย สิ่งไหนที่ยังเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมองย้อนไปว่าเรายังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไว้เลย ยังไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับชีวิตไว้เลยก็รีบก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำก่อนที่ไม่มีโอกาสได้สร้างเราว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นลงทุกวันทุกวัน อายุหลายเี่สิบห้าจนดีใจได้ไม่ออกคุณเราก้นดีใจตลอดว่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบแม่นดูดีใจนอกอาจไปพอกันอายุหลายปันไดเราก็แปดสิบเป็นหลักดีใจ อันที่จริงนั่นคือสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งที่หายไป ถ้าอายุหกสิบแล้วเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าเข้าดาวเลยเฮ้ยเข้าดาว ที่เข้าดาวกัวปีใหม่เข้าดาวที่มีแต่ฟองเนี่ยเข้าดาวได้ไงนับไปยหลังวันหกสิบแล้วจะอยู่อีกแค่ปีหรือว่าเจ็ดสิบแล้วจะอยู่อีกอีกแค่ปีอย่างวันนี้คุณยายที่มีอายุแปดสิบเอ็ดปี เพราะฉะนั้นผู้ที่อายุแปดสิบเอ็ดปีเนี่ยจะอยู่อีกก็หาปีวอนับไปยหลังตลอดนั่นคือ ชีวิตของเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเรายิ่งก้าวเดินไปสู่ป่าพญามัตุราชทุกวันทุกวันเหมือนกับท่านตรงโคไปสู่ที่ข้าง่วงเวลาเราสูงง่วงไปขาย่ามบุญคือนี่เวลาเราบนตาง่วงนี่เนาะ ต่างง่อยหมดที่จะเป็นด้วยกันก็เดี๋ยวมองได้ก็ได้เวลาจูงจูงวัวออกจากหลักไปถึงถึงที่ข้าง ถ้ามันก้าวเท้าเร็ว ชีวิตของวัวตัวนั้นก็สั้นเร็ว ถ้ามันก้าวเท้าช้าก็แสดงว่าชีวิตมันก็อาจจะยืดไปอีก หรือถ้าหากว่ามันมีบุญก็อาจจะมีคนมาช่วย แต่ว่า ที่มีคนมาไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นต้น ถ้าเขาดูไปสู่หลักตะแลงแกงหรือว่าไปสู่ที่ข้าก็หมายเราว่ายิ่งกัสาวก้าวไปถึงหลักเร็วเท่าไหร่นายเทศกข้าก็รออยู่ นายเทศกข้าก็รออยู่พวกเราก็เหมือนกันยิ่งอายุเพิ่มมากเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น เราก็เดินเข้าไปสู่ปาก ของพยามัตุราชทุกวันทุกวันทุกวันบอกเป็นสิ่งที่พูดแต่อันใดเมื่อใดพ่อมาเป็นเมืองเป็นแสนเป็นล้านดีใจแต่วันอายุเพิ่มขึ้นเ็กโมเดนาเป็นเรื่องที่หนาภูมิใจเลย เพราะอะไร เพราะเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้น สิ่งที่สูญเสียไปมากมายโมเสือทำผู้เฒ่าเบิแต่ว่าผู้เฒ่าเป็นเกียดเนาะ เอาบุญสูงไว้ก็แล้วกันบนเรือเดิมทาบุญสูงไว้เอาสักเจ็ดสิบงอีกอย่างเดียวไปไหนไปไหนไปไหนหูไปนั่งตาไปนั่งนอหูก็ไปตาก็ไป หนังก็ไปก็แล้ว นาเลยดึงไว้แล้วก็ได้จะบอกปั้งไม่ออกว่าค้อนเดิงไปเดินเที่ยวแน่ที่ที่เริ่มเที่ยวเริ่มมันก็ไปเดินได้ไปเ่าล่าง ลานลวดเืินไปถึงหนังมันเก่งทางพกซิปเซฟเซฟเป็นลังก้นเซฟเซฟไปทั้งมือทั้งน่องเข่าเลยลังก้นนอนไปทั้งเลยถึงอยู่แล้งเลยไอ้สาวยู่ตลอดแต่ว่ามันกับบอลบอลแน่นดอกก็รอดมันแต่งแน่งเหี่ยวเยอะทั้งเดือเดึงเต็มดึงมากเป็นปวดไปทั้งนอนกอเออเนี่ยดึงหนักเป็นยไรมันหนักตึงเพราะอายุยิ่งมากขึ้นสิ่งที่สูญเสียไปก็คือ ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเบิ่ไปพลังกำลังเบิ่ไปนั่งอยู่นี่เจ็บซีนี่ถามว่าใจสู้ไม่สู้ลูกบอกว่าอีพอจะไปหน้าเดิมอีแม่จะไปหน้าเดิอหืมคุยให้เขาหน่อยแม่บอก เออเขาห่างก็เลยหัวบ้านเลยกามาแล้วก็ตรงเจ็บท้าวกว่าแก้วบบนี้แต่ว่าเป็นตัวมันไป เพราะมันเรื่องกลัวเอ้ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย พละกำลังก็จะสูญเสีย ในร่างกายของเราทุกส่วน จากที่เขาเคยตังก็ได้จากเคยตังก็ได้ตังก็ได้ใช่ปะบอกก็ได้แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพวกก็ออกก็นั่งนี่ยกขาเตะขาปังปังเลยทุกเมื่อนี่ยกกรเพาขึ้นหลังคายกขาเพราขึ้นเลยเพราะว่าเรพอไม่ออกไ เวลายังไปที่ยกตาให้ความหลงความ ตอนนี้มันก็เสียนั่นแหละคือสิ่งที่เราสูญเสียไป สิ่งที่มันหมดไปกับวัยกำลังนี่สำคัญแต่ใจนี่ยังสู้ เมื่อใจยังสู้เวลาเราเดินจะเห็นคนเก่ง ผู้เต่าคนงานของหัวรานไปก่อนตั้งเกตฑ์ก่ั้นนั่นคือใจมันไปก่อน ใจไปแต่ว่าขามันลงไปนะ เ็กพวกเท่ากวก็นังอยู่ในเป็นไปกทั้งเตือเด็กยางหัวดวนไปก็ถือลมแต่คือึ้นต่างนี่เต้นใจแต่ว่ากำลังมันเบิกเลยขามันแต่นักเลยแต่ขามันแต่นักนี่คือสิ่งที่สูญเสียไป สายตาที่เคยมองดูไกลๆที่เห็นได้ชัดเจนก็หมดไปพละกำลังหลาย ๆ ส่วนก็หมดไป แม้กระทั่งลิ้นของเราเนี่ยที่เคยลิ้มรสอาหารที่อร่อยอร่อยเนี่ย เวลาอายุมากกินยังกับโปรเซนอัตมาเนี่ยถ้าพอเห็นอัตมาญาติโยมหลายกนได้เห็น แต่ก่อนเนี่ยพวกก็ออกไม่ออกที่อายุผู้สูงวัยนี่กินบางคนทตามบางคเนี่แซ่บทุกมือถามบอนกินแซ่บบางคนไม่ทางมันมีทางมาแซ่บ บ่ต้องถึงวัดขนาดนี้อายุตั้งเต่าน้ำเพื่อเพิ่นนี่เดี่ยวสิหาซิบนี่เริ่มึงบ่แซงไปตามตามพรมงนั่นแหละคือมันจะเสียไปตามวัย เสียไปตามวัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เมื่อเรารู้ว่าเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกที เดินต้องเราให้ก็เดินเข้าไปสู่ความตายทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในหลักตัวเดียวกัน คือเกิดมาล่อมือตายไม่ได้เกิดมาก่อมาโกยเนี่คือประสงค์ของการเกิดก็คือเกิดมาเพื่อตายก็เดียวพ่เดินเกิดหน้ามาปล่อยที่เป็นเราต้องม่นตีปล่อยที่เป็นนายโยปล่อยที่เป็นหน้าเป็นนี่ไม่ใช่ แต่สิ่งที่เราเกิดมาแล้วมาทำสิ่งโน้นสิ่งนี้มาก่อมาโกยเอานั่นก็คือ สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ผลปลอยได้จากการเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมารอวันตายท่านจึงบอกว่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้รีบเล่นผลขวายให้รีบ เล่นสร้างเล่นทำ อย่างที่ท่านสอนสอนท่านก็ทำคุณงามประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกับชุมชนต่างๆเอาโครงการโน้นโครงการนี้มาช่วยพวกเราในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ ให้กับสาธารณชนทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับ ตนตชนเล็กๆของเรา เริ่มที่ตัวเรา เริ่มที่ครอบตัวของเรา แล้วก็มีอะไรก็ขนขอให้ช่วยกัน อย่างเช่นวันนี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการมาส่งสการคุณยายทิพย์ในวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นญาติแต่ก็มาเพราะน้ำจิตน้ำใจ มีจิตเป็นสาธารณกุศลมีจิตเป็นสาธารณะ ร่วมเสียสละมาร่วมกันในการเราเป็นบุญกุศลในครั้งนี้เพราะฉะนั้นโยมสาธุชนอันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอันไหนที่จะเป็นอนุสาวรีย์ให้กับชีวิต เพื่อให้คนอื่นเขาได้ถามถึงเมื่อเราไม่อยู่ให้เล่นผลไหวทำเอา ไอ้ก็เลยว่าโอ้ยเป็นพี่หอดไม่ใหญ่อาดนี้พี่หอดไม่ใหญ่อาดนี้แต่คนดูแล้วนะ มันคือดีเลยบ้างเห็นนั่นเห็นนี้ผ้าต่างนั่นต่างนี่ผ้าวายพระสวดมนต์บ้าอะไรนี่ไอ้ก็ลยคิดเป็นเห็ดอันนั้นอันนี้ตะล่านี่มันจะต่างต่างไหวไอ้ก็เลยเก้าถามนึ่งเดี๋ยวที่บอกว่าจะเป็นั่งตายเราไม่ใช่นี่คือว่าเดี๋ยวที่เขาวางสั่นนะเพราะอย่างเพราะว่า เกิดมาแล้วก็มากอบมาโกยเอาเทาก็ได้แห้งแห้งเทาแห้งแาดปลายแห้งเทาแห้งแาดแห้งโลกตายเลยนะเขาแบบนี่เลยค้นปล่อยค้นเต็งไม่ใช่เฉพาะเรา ไม่ใช่เฉพาะสามันชนอย่างพวกเรามีพระราชาพระองค์เป็นคนที่ เอาเปรียบชาวบ้านอ่อนร้ายมาก ใครทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย ไม่พอพอใจสั่งประหารชีวิตหมด วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงเป็นคนชาวบ้านชาวเมืองจัดงานเฉลิมฉลองเลย แท้ทีเขาติดตัดงานไว้อะไรเอาหมอปีหมอล่ามมาเสกมากแะนมากเสกมากกันมากเฉลิมฉลองเพราะ ไม่สร้างประโยชน์อะไรกับชาวบ้านมีแต่ให้โทษแต่มีอยู่คนหนึ่งร้องไห้คนนี้เป็นผู้รักษาประตูเมือง เรียกว่านายขบานบาน นายตะวันบานมีร้องไห้ชาวบ้านชาวเมืองแปลกใจอยู่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขายินดีที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ตายแต่ทำไมคนนี้มันร้องไห้สงสัย ว่าพระเจ้าแผ่นดินคงจะสร้างคุณประโยชน์อะไรกับมันบ้าง ก็เลยไปถามบอกว่าคุณร้องไห้ทำไมนี่ชาวบ้านชาวเมืองก็เฉลิมฉลองกันนายระวานบานก็บอกว่านี่ที่ข้าพระเจ้าร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าดีใจ ข้าพระเจ้าเสียใจว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ไปตายไปแล้วหรือไปอารวาสในเมืองนรก พยายารวาสพยานลงมาบางเดี๋ยวพยานลงบาส่งดอกคืนมาได้จะทำยังไง พวกเราก็เดือดร้อนอีกข้าพเจ้าจึงร้องไห้นี่คือคนที่ได้สร้างผลงานความดีไม่เฉพาะพวกเราที่เป็นชาวบ้านแม้กระทั่งชาวบ้านกต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจทำอย่างไร เมื่อเราจากไปแล้วคนอื่น เขาจะมีความอาลัยรักทำอย่างไรเมื่อเราจากไปแล้วคนอื่นเขาจะคิดถึงนั่นแหละถือว่าเป็นคุณงามความดีของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เรามาส่งสการคุณยายทิพย์บุตรผลขาวในวันนี้ก็เอาคุณยายทิพย์นี่แหละมาเป็นแบบเป็นอย่าง เป็นทัศธรรมเตือนใจว่าเราก็คงจะอยู่ไม่นานเหมือนกับคุณยายทิพย์หรอกเมื่อคุณยายทิพย์ ถ้าท่านเปล่าท่านบอกพวกเราได้ถ้าท่านรู้ขึ้นมาบอกตรงนี้ท่านก็คงจะบอกว่า มาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้อง จะส่งร้องรำพันกันตไหน และแม่เมื่อถึงวันหน้าราต่อไป คงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ สมภาพได้ใช้ เวลามาพอสมควร อิพินากตะปุณเอนะ ด้วยอานุสงผลบุญที่คณะเจ้าภาพมีท่านพระภูเขมพัฒนาพรเป็นต้นเป็นประธานได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ขออนุสงผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคนใหญ่ทิพย์คนขาว ได้ไปสู่สุปติโลกสวรรค์ได้เสวยที่พยสมบัติ สวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังของคณะเจ้าภาพถาในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ซึ่งมีท่านสจมงคลสุภสุขเป็นต้นเป็นประธาน ได้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัย คิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปในชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงตันสำเร็จประกอบด้วยสตรวิตพรชัยเตียอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิสัชนาพระธรรมเทศนา ในมัจจุกถาเห็นสมควรเจรลา เอวังก็มีด้วยประการนี้